ในส่วนของบทที่2นี่นะคะเป็นบทที่น่าสนใจอีกบทหนึ่งนะคะของวิชาการสื่อสารในประชาคมอาเซียนนี้นะคะเพราะว่าในบทบทนี้บทที่2เนี่ยจะเป็นบทที่พูดต่อเนื่องมาจากบทที่ 1 ที่บทที่1เนี่ยจะเป็นกล่าวถึงภาพรวมของบ้านของเราที่ชื่อว่าบ้านอาเซียนนะคะพอเราเห็นภาพรวมของบ้านอาเซียนนี้แล้วเนี่ยบทที่ 2 เนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงว่า แล้วในบ้านอาเซียนเนี่ยมันมีการใช้สื่อใช้การสื่อสารอะไรกันบ้างนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าการที่เราได้รู้จักเเกี่ยวกับเรื่องของสื่อ เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการการสื่อสารกระบวนการให้ข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความเข้าใจว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขามี การใช้สื่อเพื่อการพัฒนายังไงบ้าง การใช้สื่อเพื่อการสร้างงาน การใช้สื่อเพื่อการประสานเชื่อมโยงภารกิจต่างๆ ของประเทศเขาอย่างไรบ้าง นึกภาพดูนะคะว่า 10 ประเทศของประชาคมอาเซียนเนี่ยแต่ละประเทศก็มีมีภาพรวมของสื่อที่ต่างกัน มีการใช้สื่อที่ต่างกันนะคะทีนี้เราก็มาดูแต่สิ่งที่ที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่คอสอ 2000หรือว่าตั้งแต่ปีประมาณ 2540 เป็นต้นมา ปีนี้ก็ 2560นะคะ20 ปีที่ผ่านมาถ้าเป็นภาษาวิชาการก็เรียกว่า2ทศวรรษหรือ 20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกประเทศในประชาคมอาเซียนเนี่ยจะเห็นร่วมกันเลยว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะมีการใช้สื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการใช้สื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารของประชาคมแต่ละประเทศนะคะแต่ละประเทศเนี่ยจะมี การเปลี่ยนแปลงยังไงนะ อันนี้เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าอะไรคะ เพราะว่าสื่อและกระบวนการสื่อสารเนี่ยมันเหมือนเส้นเลือดที่เชื่อมร้อยองค์ประกอบต่างๆ กลไกต่างๆของแต่ละประเทศเนี่ยให้เชื่อมสัมพันธ์ประสานกันนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าประชาคมอาเซียนจะเข้มแข็งได้เนี่ยสื่อต้องเข้มแข็ง ถ้าประชาคมอาเซียนจะเจริญได้อย่างยั่งยืนเนี่ยสื่อและกระบวนการสื่อสารนั้นต้อง ไปได้ต้องดีแล้วก็ต้องมีประสิทธิภาพนะคะหลายคนคงอยากที่จะสนใจและแล้วว่าแต่แต่ละประเทศเป็นอย่างไรนะคะ เพราะนั้นในบทนี้เนี่ยท่านจะเห็นภาพรวมเลยว่าสื่อและสื่อของแต่ละประเทศเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วเมื่อเราเข้าใจสื่อของแต่ละประเทศว่าเป็นยังไงแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจเลยว่าอ๋อเข้าใจแล้วทำไม ประเทศสิงคโปร์ บ้านเมืองเขาถึงเจริญทำไมประเทศไทยบ้านเราคงถึงมีปัญหาความขัดแย้ง ทำไมประเทศบางประเทศถึงมีความเจริญเร็วช้าอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ เพราะนั้นจึงบอกได้ว่าเออณปีนี้ที่เรากำลังเรียนวิชานี้คือปี 2560นะหรือถ้าเรียกเป็นภาษาฝรั่งก็คือ 2017นะคะแน่นอนเลยค่ะว่า ณนะจากปีนี้เป็นต้นไปก็ตั้งแต่อีกปีหนึ่งสองปีข้างหน้าสามปีข้างหน้า เราจะพบว่ามันจะมีการเปลี่ยนอีกเยอะมากในเรื่องของการใช้สื่อ ถ้าเกิดท่านถ้าเกิดพวกเราเห็นนะคะเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้ทุกคนถือสื่ออยู่ในมือ ทุกคนใช้มือถือ ทุกคนสามารถที่จะ Facebook Live ได้ตลอดเวลา ทุกคนสามารถที่จะ นึกอยากจะถ่ายเรื่องการท่องเที่ยวในชุมชนของตัวเองนึกอยากจะส่งข่าวสารข้อมูล นึกอยากจะเรียนรู้บทเรียนต่าง ๆ ทุกคนใช้สื่อผ่านผ่านมือของตัวเองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เป็นความจำเป็นว่าความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียนนั้นหนึ่งในกลไกหลักนั่นก็คือสื่อนะคะสื่อที่เป็นเครื่องมือที่จะเอื้อให้กระบวนการสื่อสารของแต่ละประเทศนั้น สามารถที่จะผ่องถ่ายข้อมูลข่าวสาร ไปให้ถึงผู้คนเขาให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดเราเห็นภาพรวมของข่าวเนี่ยรัฐบาลของประเทศมาเลเซียทุ่มทุนสร้างจำนวนเป็นพันล้านบาทเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างและพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องสื่อเพื่อการให้การศึกษาสื่อเพื่อการพัฒนาพลเมืองของเขานะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่เป็นสิ่งที่จำเป็นว่าทำไมเราจึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ สื่อและการสื่อสารของแต่ละประเทศนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็ก็มีมีมีหลักสูตรปริญญาโทของของของสื่อสารมสทด้วยนะคะที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของสื่อสารอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นในหลักสูตรนี้เขาก็จะบอกว่าเรามีการใช้สื่ออะไรบ้าง ทำไมถึงใช้สื่อ และจะมีกลยุทธ์ในการใช้สื่ออย่างไร เพื่อเชื่อมร้อยความเจริญต่างๆ ในแต่ละประเทศของประเทศ ประชาคมอาเซียนนะคะ เพราะนั้นลองมาดูนะคะว่าในแต่ละประเทศนั้นเขามีการใช้สื่อเขามีกระบวนการสื่อสารอย่างไร และภาพรวมนั้นมันก่อให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงกัน ซึ่งนำไปสู่การเป็นเส้นเลือดที่ใหญ่ขึ้นที่จะเชื่อมประชาคมอาเซียนทั้ง10ประเทศ ให้เข้มแข็งร่วมกันนะคะ น่าสนใจแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสื่อและการสื่อสารของแต่ละประเทศเลยนะคะ ค่ะ